ค่ะหลายคนนะคะก็คิดว่าในการที่เรานั้นจะเป็นนักออกแบบแฟชั่นนะคะ เป็นเรื่องที่ยากนะคะ แล้วก็เป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่จริงๆแล้วในการที่เราจะเป็นนักออกแบบแฟชั่นนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปค่ะ เราสามารถที่จะสร้างสรรค์แล้วก็ใส่ไอเดียของเราลงไปในเสื้อผ้าลงไปในการออกแบบนะคะ เกิดแรงบันดาลใจสร้างจินตนาการต่างๆ ได้เลยนะคะ ถ้าหากใครที่ไม่มีพื้นฐานในการออกแบบ หรือว่าไม่มีพื้นฐานในการวาดวาดภาพนะคะ หรือว่าวาดตัวแพทเทิร์นนะคะในการออกแบบเสื้อผ้านั้น ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะ เรามีตัวแอปพลิเคชันนะคะ ที่สามารถช่วยคุณในการออกแบบเสื้อผ้าต่างๆ ได้อย่างมากมายเลยทีเดียว โดยแอปพลิเคชันนี้นะคะ มีชื่อว่า Fashion Design นะคะ เมื่อเราเปิดมาที่ตัวแอปพลิเคชันแล้วนะคะ หน้าแรกที่เราเห็นนะคะ ก็จะเป็นวิธีการใช้งานต่างๆนะคะ บนตัวแอปพลิเคชันนะคะอ่ะอย่างหน้านี้ก็จะบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบในการออกแบบอะไรได้บ้างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระโปรงชุดเดรสนะคะ หรือว่าจำสูตรนะคะ รวมไปถึงแจ็คเก็ต นะคะอ่ะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ตามความต้องการ เรามาลองมาดูหน้าถัดไปนะคะ อจะเห็นได้ว่าก็จะเริ่มมีการเลือกดีเทลต่างๆนะคะ ในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการออกแบบช่วงคอ หรือว่าช่วงบนของเสื้อนะคะการเลือกความยาวความสั้นรวมไปถึงฟิตติ้งนะคะที่เราต้องการจะออกแบบค่ะหน้าต่อมานะคะคร่าว ๆนะคะ ก็จะเป็นเครื่องมือที่เราใช้งานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว การใส่ดีเทลต่างๆนะคะ การวาดนะคะเราสามารถที่จะวาดเพิ่มเติมลงไปในแบบที่เราออกแบบได้ด้วยนะคะ การเซฟก็ทุกอย่างก็จะเบ็ดเสร็จนะคะอยู่ในหน้านี้ จะเห็นว่าเมนูที่เราเลือกดีเทลนะคะ หรือว่าตัวไลบรารีของเราเนี่ยก็จะมีตัวดีเทลให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะะมีคอแบบไหนปกแบบไหนใส่โบแบบไหนนะคะ ก็สามารถที่จะเลือกได้อ่า เราจะเซฟแบบไหนได้บ้างนะคะ ซึ่งตัวไลบรารีตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะ Export ซึ่งตัวไลบรารีตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะ add pattern เข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะเพิ่มเติมในส่วนไหนนะคะ อ่า เมื่อเรารู้จักหน้าตาคร่าวๆของตัวแอปพลิเคชันนี้แล้วนะคะ เราลองไปดูข้างในกันเลย ว่าจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะ ก็ให้กดไปที่ l e t Design เมื่อเรากดเข้ามาที่ Let Design แล้วนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาในการที่เราจะใช้ในการออกแบบเสื้อผ้านะคะ หรือว่าออกแบบแฟชั่นของเรา อันดับแรกเลยนะคะ เราจะเห็นที่เป็นหมายเลขนะคะ ตรงหมายเลข ตรงหมายเลขนี้นะคะ ก็จะเป็นหมายเลขในลำดับขั้นนะคะ ในการเลือกในการออกแบบนะคะะหมายเลข1นะคะก็จะเป็นการเลือกว่า ประเภทที่เราต้องการจะออกแบบ เราต้องการที่จะออกแบบประเภทเสื้อผ้าแบบไหนนะคะ อย่างเช่น อันนี้ก็จะมีให้เราเลือกเป็นเสื้อ นะคะ เราก็สามารถกดเข้าไปได้เลย กระโปรงนะคะ ชุดเดรส กางเกงแจ็คเก็ต แล้วก็จัมสูตรนะคะ อ่ะ ก็จะมีให้เราเลือกด้วยกัน 6 แบบนะคะ ตรง 6 แบบนี้ก็จะเป็นการออกแบบแบบสำเร็จรูปนะคะ โดยที่ ตัวการเลือกต่างๆนะคะ หรือว่าที่ตกแต่งต่าง ๆ เนี่ย ก็จะมาพร้อมกับโปรแกรมนะคะ อาจจะจำกัดด้วยเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าสไตล์ในการออกแบบนะคะ เนื่องจากเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป แล้วก็เป็นโปรแกรมที่เราใช้ความรวดเร็วในการออกแบบนะคะ ลองมาดูต่อมานะคะก็จะเป็นตัวที่เป็นหมายเลข 2 นะคะก็คือตัวดีเทลนะคะ ก็คือเราสามารถที่จะเลือกอะไรได้บ้าง อ่า ตัวเลข2นะคะ เราก็สามารถที่จะเลือกช่วงคอนะคะ อย่างเช่นถ้าอันนี้เรากดไปที่จำสูตรนะคะ เราก็สามารถเลือกแบบคอได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบคอตั้งนะคะ แบบคอจีนนะคะ อ่าหรือว่าจะเป็นเกาะอกนะคะ ก็สามารถเลือกได้นะคะ คอเว้าคอลึกนะคะ คอเต่านะคะก็แล้วแต่เลย ซึ่งตรงนี้ก็มีแบ่งให้เลือกอย่างครบถ้วนอยู่เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นอันนี้เราอาจจะเลือกเป็นจัมสูตรแบบเป็นอ่าเป็นคอลึกเข้ามาอย่างนี้นะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะต่อมานะคะลำดับที่3อ่าซีเล็ก l ลองนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกความยาวนะคะของตัวจำสูตรตรงนี้นะคะว่าจะเป็นแบบ มินิ นะคะมินิจัมสูตรแบบแค่เข่านะคะ หรือว่าจะเป็นจัมแบบยาวนะคะตัวฟิตติ้งนะคะ ว่าเราต้องการที่จะให้ตัวจำสูตรนี้เป็นแบบเข้ารูปนะคะ เป็นขยายเข้ามาออกมาหน่อยนะคะ หรือว่าจะเป็นแบบทรงตรงนะคะ เราก็สามารถจะเลือกได้เช่นเดียวกัน รวมไปถึงสไตล์นะคะ อย่างอันนี้จะเห็นว่าสไตล์ก็มีทั้งเป็นขาเดฟนะคะทรงตรงนะคะ หรือว่าจะเป็นจัมสูทแบบทรงกระบอกตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นเดียวกัน ซึ่งในแต่ละประเภทที่เราเลือกไปนะคะ เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะองค์ประกอบหรือว่าปรับเปลี่ยนดีเทลของแต่ละประเภทได้นะคะ อย่างอันนี้เป็นตัวอย่างต่อมานะคะ ก็คือกระโปรง เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนกระโปรงได้นะคะ ว่าจะเป็นกระโปรงแบบสั้น แบบยาว เอวสูงหรือว่าเอวต่ำนะคะอ่าอย่างอันนี้ก็เลือกเป็นเอวต่ำหรือว่าจะเป็นแบบสั้นนะคะ รวมไปถึงสไตล์ อ่า เราสามารถที่จะเลือกสไตล์กระโปรงได้ไม่ว่าจะเป็นจับจีบนะคะ จีบรอบตัวหรือว่าจะเป็นหน้าสั้นหลังยาว รวมไปถึงกระโปรงที่เป็นทรง สอบนะคะหรือว่าทรง A นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าอย่างตัวเดรสตัวเดรสตรงนี้อ่าสไตล์ก็จะแตกต่างไปนะคะอ่าก็จะมีดีเทลเพิ่มขึ้นนะคะ อย่างเช่นเข้ารูปมากขึ้น การเป็นเดรสที่มีจีบรอบนะคะเราก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกัน เรามาดูแจ็คเก็ตนะคะว่าจะเป็นแจ็คเก็ตนะคะอ่ะเห็นไหมคะว่า เลือกด้านบนนะคะเราก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันอ่าจะเป็นแบบเว้าลึกลงมาเลยเป็นแบบแจ็คเก็ตแบบคุมไว้เฉยๆนะคะ หรือว่าจะเป็นแจ็คเก็ตที่สามารถสวมได้นะคะอ่าตัวนี้ก็เลือกได้สไตล์นะคะจะเป็นแบบเออมีสม็อกนะคะหรือเปล่านะคะอ่าแบบนี้นะคะหรือว่าแจ็คเก็ตที่จะคล้ายๆเออสามารถที่จะกันหนาวได้แล้วก็สามารถที่จะออกแบบได้เช่นเดียวกัน เดี๋ยวเราลองมา เลือก 1 ตัวอย่างนะคะ อ่าเราลองไปที่ชุดเดรสนะคะ เป็นตัวอย่างในการเลือกเพื่อที่จะนำไปใช้งานในลำดับถัดไปนะคะ อันนี้ถ้าเราเลือกเป็นเดรสนะคะ อันดับแรก อันดับต่อมานะคะลำดับที่ 2 เมื่อสักครู่นี้ที่ได้บอกไป ก็คือการเลือกช่วงบนของชุดเดรสนะคะ ว่าจะเป็นช่วงบนแบบไหน เป็นกออก เป็นคอปาดนะคะ คอบัว หรือว่าคอจีนนะคะ เราก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะ จะเลือกเป็นเกาะอกนะคะ เพื่อที่จะให้ดู ง่ายมากขึ้นนะคะ ก็จะมีแบบของให้เราเลือกเยอะแยะมากมาย ต่อมานะคะก็จะเป็นความยาวของเดรส นะคะ ว่าเราต้องการที่จะให้เป็นมินิเดรสหรือว่าจะเป็นเดรสยาวเพื่อที่จะไปงานราตรีนะคะ อ่ะนี้ก็จะเป็นเดรสยาวเดรส แบบคุ้มเข่านะคะ หรือว่าเนื้อเข่ารวมไปถึงมินิเดรสนะคะ ก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะคะ อันนี้เราอาจจะเลือกเป็นมินิเดรสนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นสไตล์นะคะก็คือช่วงช่วงล่างของกระโปรงนะคะรวมไปถึงตัวฟิตติ้งนะคะว่าเราต้องการที่จะให้ชุดเดรสเนี่ยออกมา มีลักษณะแบบไหนนะคะที่เหมาะกับผู้ที่สวมใส่นะคะว่าจะเป็นหน้าสั้นหลังยาวนะคะ การที่เดรสจะมีจีบรอบตัวไหมหรือว่าจะเป็นทรงเเข้ารูปนะคะรวมไปถึงกระโปรงด้านล่างนะคะบานออกนะคะอ่า นี้เราอาจจะเป็นเข้ารูปนะคะ เมื่อเราเลือกลำดับขั้นตอนครบทั้ง 4 ขั้นตอนแล้วนะคะ จากนั้นให้เรากดไปที่ดันนะคะ